โฟลเดอร์ของ macOS จะมาพร้อมสีฟ้านะครับ ถ้าเราต้องการที่อยากจะให้โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งมีความโดดเด่นขึ้นมา เราสามารถที่จะเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์นั้นได้ นอกจากการเปลี่ยนสีแล้วนะครับ เรายังสามารถแทรกรูปการ์ตูนเข้าไปได้ด้วยนะครับ เดี๋ยวในคลิปนี้จะมาแนะนำ แล้วก็สอนวิธีทำโดยละเอียดเลยนะครับ ซึ่งไม่ยากอย่างที่คิด ถ้าพร้อมแล้วลองมาทำตามกันได้เลยนะครับ Thank you. ผมอยากจะเปลี่ยนให้โฟลเดอร์นี้ครับโฟลเดอร์ Final Cut Pro Library ตัวนี้ให้เป็นสีอื่น ผมจะขอเริ่มต้นที่วิธีการที่ง่ายที่สุดก่อนนะครับผมมีไฟล์โฟลเดอร์ปรับแต่งสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีให้เลือกหลายเฉด ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหน วิธีการนี้เราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติมเลย เพียงแค่ไปดาวน์โหลดไฟล์นี้ที่ผมแนบเอาไว้ใต้คลิปให้นะครับดาวน์โหลดเสร็จแตกไฟล์ออกมานะครับเราก็จะเห็น ไฟล์ต่างๆ เหล่านี้นะครับ ก็จะแบ่งเป็นสีนะครับ มีให้เลือกเยอะแยะเลย ผมอยากจะเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงนะครับ ผมดับเบิลคลิกขึ้นมาทีนึงครับ เพื่อเปิดด้วยแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Preview นะครับ พอเปิดขึ้นมาในลักษณะนี้แล้ว ให้กดที่แป้นคีย์บอร์ดนะครับ Command แล้วก็ C นะครับ เพื่อทำการคัดลอก แล้วหลังจากนั้นครับ เรากลับไปที่โฟลเดอร์ของ Final Cut ตัวนั้น ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์นั้น เลือกไปที่ Get Info หลังจากนั้นหน้าต่างรายละเอียดจะโผล่ขึ้นมาในลักษณะนี้ครับให้ใช้เมาส์คลิกไปที่ไอคอนของโฟลเดอร์นะครับมันจะมีไฮไลท์สีฟ้าๆโผล่ขึ้นมานะครับ และหลังจากนั้นให้กด Command V ที่คีย์บอร์ดจะเห็นว่าสีของโฟลเดอร์เหล่านั้นคือเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็คือหลักการง่ายๆนะครับเราจะใช้โฟลเดอร์สำเร็จรูปนะครับที่ผมปรับแต่งให้แล้วนะครับดับเบิลคลิก Command C แล้วก็กลับไปโฟลเดอร์ที่เราต้องการนะครับ คลิกขวา get info คลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์แล้วก็ command B นะครับสีก็จะถูกเปลี่ยนนะครับตามในลักษณะนี้ ต่อไปวิธีที่2ครับถ้าสมมติว่าสีที่มันมีในนี้ครับไม่ตรงใจเราอยากจะทำเองเพิ่มเติมสามารถทำได้ไหมทำได้ครับจะมีอยู่ 2 วิธี ขอนำเสนอวิธีแรกก่อนครับ โดยที่เราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติมนะครับ ก็คือเราจะใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Preview นี่แหละ ในการแก้ไขแต่ผมจะลองแก้ไขโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Image Footage ตรงนี้นะครับ ผมจะทำการคลิกขวา แล้วก็เลือก Get Info หลังจากนั้นคลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์เหมือนเดิมครับ แล้วก็ Command C ขึ้นมา จากนั้นครับผมจะเปิดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Preview นะครับ จากนั้นเลือกไปที่ไฟล์ครับ แล้วเลือกไปที่ New From Clipboard เราจะเห็นหน้าต่างที่ชื่อว่า อันไตเติลโผล่ขึ้นมานะครับตรงนี้ครับเราสามารถที่จะปรับสีได้ โดยเลือกเมนู Markup เลือก Markup ขึ้นมา แล้วหลังจากนั้นจะมีเมนู Adjust Color ที่เป็นรูป p r ซึมหน้าต่าง Adjust Color จะโผล่ขึ้นมาครับเราสามารถเลือกปรับสีต่างๆ ได้นะครับตรงนี้นะครับให้เมนู Tint ตัวนี้นะครับเราสามารถเลื่อนปรับซ้ายปรับขวาได้ตามต้องการนะครับอันนี้ปรับได้สีที่ต้องการแล้วนะครับสิ่งที่ผมจะต้องทำเพิ่มเติมก็คือ ทำการคลิกเมาส์แล้วก็ลากไฮไลท์เป็นในลักษณะนี้นะครับเพื่อให้ครอบโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งเปลี่ยนสีไป จากนั้นกด Command C ครับเพื่อทำการคัดลอกแล้วเราไปที่หน้าต่างของโฟลเดอร์นะครับคลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์แล้วหลังจากนั้น Command V นะครับสีของโฟลเดอร์ก็จะเปลี่ยนไปนะครับ อันนี้ก็คือวิธีการที่ 2 เราจะใช้แอปพลิเคชัน Preview ในการปรับแต่งสี เราไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันอะไรเพิ่มเติม ก็สามารถทำได้ ต่อไปเป็นวิธีที่3ครับเราจะทำแบบขั้นสูงขึ้นมาอีกหน่อยนะครับ เราจะเพิ่มทั้งข้อความแล้วก็รูปภาพลงไปในโฟลเดอร์สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับก็คือแอปพลิเคชัน อาจจะเป็น Photoshop ก็ได้ครับหรือว่า Affinity Photo คลิปนี้เดี๋ยวผมจะใช้แอปพลิเคชัน Affinity Photo นะครับซึ่งหลักการจะมีความคล้ายคลึงกับ Photoshop ก็จะสามารถทำวิธีการเดียวกันได้เลยนะครับอย่างแรกหลังจากที่เปิดแอปพลิเคชัน Photoshop หรือว่า Affinity Photo ขึ้นมา ให้เราทำการ New หรือว่าสร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่นะครับให้กด Command N และหลังจากนั้น Dimension นะครับของรูปให้เราตั้งเป็น 1024คูณ1024นะครับหลังจากนั้นกด create เราก็จะได้หน้าต่างเอกสารเปล่า ๆ ขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับ จากนั้นครับให้กลับไปที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการที่จะเปลี่ยนสีนะครับ คลิกขวาแล้วก็เลือก get info คลิกที่ไอคอนของโฟลเดอร์จากนั้น command c เพื่อคัดลอก แล้วก็มาที่แอปพลิเคชัน affinity photo หรือว่า photoshop แล้วก็ command v เพื่อวางเอกสารลงไปนะครับเราจะได้รูปโฟลเดอร์นั้น มาวางอยู่ในตำแหน่งในลักษณะนี้นะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะ เพิ่มตัวอักษรเลือกเมนูตัวอักษรตรงนี้แล้วเราก็ใส่เข้าไป ผมตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่าเป็น i m o d แล้วผมปรับสีให้เป็นสีขาวในลักษณะนี้นะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยละผมต้องการแค่นี้ ผมก็จะทำการคลิกเลเยอร์ข้างบนนะครับและหลังจากนั้นผมจะเลือกเป็น merge visible นะครับเพื่อรวมเลเยอร์ของโฟลเดอร์กับเลเยอร์ของตัวหนังสือเข้าไปด้วยกันนะครับหลังจากนั้นครับให้คลิกที่เลเยอร์ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาเมื่อกี้นะครับจากนั้นกด command C เพื่อคัดลอก และหลังจากนั้นกลับไปที่หน้าต่างของโฟลเดอร์คลิกที่ไอคอนแล้วกด Command V เราจะเห็นว่ารูปที่เราสร้างเมื่อกี้ครับมันก็จะถูกแทนที่เข้าไปในตรงนี้เห็นไหมครับ อันนี้ก็คือหลักการคร่าวๆนะครับต่อมาถ้าเราอยากจะลองเปลี่ยนสีในนี้ทำได้ไหม ต้องบอกว่าทำได้เช่นกันนะครับ เราเลือกที่เลเยอร์ของโฟลเดอร์นะครับหลังจากนั้นให้เราเลือกเมนูที่ชื่อว่า adjustment นะครับ แล้วก็ไปที่ recolor นะครับหรือว่าการเปลี่ยนสีแถบของการเปลี่ยนสีก็จะอยู่ตรงนี้ครับเราสามารถที่จะเลือกปรับสีได้ว่าเป็นสีไหน saturation เป็นแบบไหน ความสว่างความมืดนะครับหลังจากนั้นเราก็ทำหลักการเดียวกันครับคลิกขวาแล้วก็ merge visible นะครับ command C ของเลเยอร์ใหม่มา และหลังจากนั้นคลิกที่โฟลเดอร์ command B เราก็จะได้สีตามที่เราต้องการอีกครั้งหนึ่ง ต่อมาขั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะใส่ลายการ์ตูนเข้าไปนะครับ ในบริเวณตรงนี้เราจะทำอย่างไร วิธีการครับเข้าไปใน Google หลังจากนั้นลองค้นคำว่าตัวการ์ตูนต่างๆครับเราเลือกไปที่เมนูค้นรูปภาพ และหลังจากนั้นเลือกไปที่เครื่องมือครับ ลือกไปที่สีแล้วก็เลือกแบบโปร่งใส แล้วก็ไปดูครับว่าตุ๊กตาตัวไหนเทียบที่เราจะนำมาใช้นะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยนะอ่ะอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเฉยๆว่าการค้นหาใน Google นั้นทำอย่างไรนะครับอ่ะผมจะกลับมาที่เว็บไซต์ Pixabay นะครับ เดี๋ยวผมแนบลิงก์ตัวอย่างเอาไว้ให้ใต้คลิปนี้ด้วยเผื่อใครอยากจะเข้ามาในนี้แล้วก็ไปตามดูอีกทีนึงนะครับ ผมจะนำรูปของอ่ะน้องแมวตรงนี้แล้วกันฮะอ่ะน้องแมวตรงนี้นะครับก็จะเป็นภาพที่เป็น PNG นะครับที่เราสามารถเปิดมาอย่างนี้ แล้วก็คลิกขวาครับแล้วก็เลือก Copy Image ครับ จากนั้นกลับมาที่ Affinity Photo หรือ Photoshop ให้กด Command V ครับเพื่อที่จะวางรูปที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้ลงไป เห็นไหมครับ เราก็ปรับตำแหน่งให้ได้ตามต้องการนะครับ และหลังจากนั้นครับ Merge เข้าไปครับให้2เลเยอร์นี้รวมกัน หลังจากนั้นเลเยอร์ที่ 3 เรา Command C กลับมาที่แท็บโฟลเดอร์ตรงนี้เรา Command V เห็นไหมครับรูปไอคอนก็จะเปลี่ยนนะครับ นี่ก็คือตัวอย่างการทำงานนะครับ ว่าเราจะเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์บนเครื่อง Mac ได้อย่างไร เพิ่มตัวหนังสือเข้าไปทำอย่างไร จะนำรูปภาพต่างๆ มาใส่ได้อย่างไร อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันครับว่าเราจะนำไปใช้ในลักษณะไหน ส่วนที่ผมต้องการนะครับก็คือผมต้องการให้โฟลเดอร์ที่ผมจะใช้เนี่ยมันมีความโดดเด่นขึ้นมาเวลาที่เรามาเปิดดูโฟลเดอร์เราเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโฟลเดอร์ไหนที่เราควรจะมองเข้าไปนะครับ มันค่อนข้างที่จะสะดวกและก็ง่ายนะครับ ยังไงก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะครับวิธีการนี้ไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะครับเริ่มตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับที่ง่ายๆเลยนะครับมาจนถึงสเต็ปที่เราสามารถใส่รูปภาพเข้าไปได้เองนะครับโอเคครับถ้าหากชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ที่ช่อง iMode Official ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีทิปเทคนิคอื่นๆเพิ่มเติมมาแนะนำให้ทราบอีกครั้งนึงครับผมต้องไปโมดขอตัวลาไปก่อนไว้ พบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ Let's go